สำหรับประโยค对不起请问我在哪里能买到纪念品แปลว่า ขอโทษหรือขออภัย ซื้อของที่ระลึกได้ที่ไหน คำว่า对不起แปลว่าขอโทษหรือขออภัย คำว่า请问แปลว่าขอถาม คำว่า我แปลว่าฉัน คำว่า在 แปลว่าที่คำว่า哪里แปลว่าไหนคำว่า นังแปลว่าสามารถคำว่าหมาย到แปลตรงตัวว่าซื้อถึง ในที่นี้คือซื้อได้คำว่าจีเนียนผีแปลว่าของที่ระลึกสำหรับประโยค您可以在纪念品商店买一些纪念品。 商店就在您的左边。แปลว่า คุณซื้อได้ที่ร้านของที่ระลึกด้านซ้ายมือค่ะคำว่าน您แปลว่าคุณหรือท่านคำว่าเคยแปลว่าสามารถหรือได้คำว่าแ在แปลว่าที่คำว่าจเนียนผีแปลว่าของที่ระลึกคำว่าาเียนแปลว่าร้านค้าคำว่า 买แปลว่าซื้อคำว่า一些แปลว่าบ้างหรือนิดหน่อยคำว่า纪念品แปลว่าของที่ระลึกคำนี้เป็นกรรมของคำว่าซื้อ สำหรับประโยค商店就在您的左边แปลว่าร้านขายของที่ระลึกอยู่ทางซ้ายมือของท่าน ในภาษาจีนต้องสร้างประโยคขึ้นมาใหม่เพื่อบอกว่าร้านขายของที่ระลึกอยู่ทางซ้ายมือของนักท่องเที่ยว คำว่าช่างเปียนแปลว่าร้านค้า คำว่าเจียวแปลว่าก็ คำว่า在แปลว่าอยู่ที่ คำว่า您แปลว่าคุณหรือท่าน คำว่า的แปลว่าของ คำว่า左边แปลตรงตัวว่าซ้ายด้าน ในภาษาไทยคือด้านซ้าย